วัสดีค่ะวันนี้นะคะวิกจะมาสอนบทสนทนาที่เพื่อนๆจำเป็นจะต้องพกติดตัวติดกระเป๋าไปด้วย โดยเฉพาะคนที่จองตั๋วหรือว่ามีแพลนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศในวันหยุดสงกรานนี้นะคะงั้นไปเริ่มกันเลยอ่ะคำแรกนะสมมุติว่าเราอ่ะกำลังแบบถ่ายรูปอยู่กับครอบครัวแล้วแบบมันไม่มีคนถ่ายรูปให้เลย เราก็อยากจะแบบเหมือนไปยืมมือคนข้างๆแถวๆนั้นมาแบบมาช่วยถ่ายรูปให้เราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเราก็จะต้องพูดว่า can you take a picture for me can you take a picture for me ถ่ายรูปให้ฉันหน่อยได้ไหมคะครับ แล้วถ้าสมมุติอะเขาถ่ายให้เสร็จแล้วใช่ปะเราควรต้องพูดว่าไงคะขอบคุณ thank you thank you หรือว่า thank you so much thank you so much ขอบคุณมากนะ หรือ thanks for your help thanks for your help ขอบคุณมากนะที่ช่วยถ่ายรูปให้ แล้วก็อย่าลืมพูดว่า have a nice day have a good day หรือ have a good one ได้หมดเลยก็คือเหมือนเป็นการอวยพรว่าแบบ เออขอให้เป็นวันที่ดีดีของเธอนะอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นธรรมเนียมของฝรั่งเลยที่แบบเวลาแบบใครช่วยอะไรหรือว่าเวลาเรากำลังจะแยกทางกัน เราก็ควรจะพูด เหมือนอวยพรให้เขาแบบเออขอให้เป็นวันดี ๆของเธอนะเวลาเราเนี่ยไปต่างประเทศยังไงเราก็ต้องไปช้อปปิ้งอยู่แล้วใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีคนมาถามคนในร้านอะถามว่า may I help you May I help you เราน่าจะเคยได้ยินคำนี้กันอยู่แล้วแบบเออ คุณจะให้ฉันช่วยอะไรไหมคะ ถ้าเกิดว่าเรากำลังหาอะไรอยู่สักอย่าง เราหาไม่เจอกำลังมองหาอะไรอยู่สักอย่างในร้านเราจะพูดว่า yes I'm looking for shirt yes I'm looking for sweater yes I'm looking for chocolate yes I'm looking for milk หรือว่าจะเป็นอีกอย่างนึงก็ได้นะ สมมติว่าเราแบบพูดแบบนี้ไปเลยก็ได้ว่า ฉันต้องการที่จะซื้อสิ่งสิ่งนั้น I would like to buy แล้วก็สิ่งสิ่งนั้น I would like to buy milk. I would like to buy chocolate. I would like to buy sweater. I would like to buy shirt. I would like to buy pants. pants ก็คือกางเกงนั่นเองนะคะ แล้วถ้าเกิดว่าเราอะไม่รู้ คือเราต้องการหาอะไรสักอย่างแต่เราไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษเขาพูดว่าอะไร เราอาจจะชี้ไปที่ตรงนั้นใช่ปะ่ะ how do you say this in English how do you say this in English ภาษาอังกฤษอะเรียกว่ายังไงหรอ อาจจะแบบไม่รู้ว่าแบบซอสสีขาวเรียกว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าแบบว่าเขาทำหน้าแบบเหมือนงงๆไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดเพราะว่าสำเนียงเรามันอาจจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะหรือว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นแบบเจ้าของภาษาอังกฤษอาจจะเป็นคนเมืองอื่นหรืออะไรเงี้ยคือเส้นภาษาเขาก็ยังไม่ได้ไม่ได้เป๊ะมาก เขาก็อาจจะฟังเราไม่ค่อยชัด เราอาจจะถามย้ำเขาว่า do you understand do you understand คือเข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดไหมอะไรเงี้ย แบบเหมือนให้เขาช่วยหาอะไรแล้วหรือว่าซื้อของอะไรแล้วเราก็จะพูดขอบคุณเขาอีกทีว่า thanks for your help thanks for your help แล้วก็อย่าลืมพูดว่า have a nice day หรือพูดว่าอะไรได้อีก have a good day have a good one อ่าแล้วต่อไปสมมุติว่าเรากำลังจะไปซื้ออะไรใช่ป่ะ เราก็ต้องถามเขาว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่เราอยากรู้ราคา เราจะถามว่า how much does this cost how much does it cost สิ่งสิ่งนี้ราคาเท่าไหร่หรอคะครับ แล้วถ้าเกิดแบบมันดันแพงกว่าสิ่งที่เราแบบ ราคาที่เราอยากจะซื้อหรือเราต้องการต่อราคา can you reduce the price can you reduce the price แล้วนอกจากคำนี้ล่ะเราจะพูดได้ว่าอะไรบ้าง can you lower the price can you lower the price เอาราคาให้มันถูกลงกว่านี้หน่อยได้ไหม หรือ how much can you bring down the price how much can you bring down the price ราคาลงมาอีกได้เท่าไหร่ หรืออย่างนี้ก็ได้ what discount can we have what discount can we have ในร้านนี้มีดิสคา์อะไรบ้างที่เราแบบใช้ได้หรือมีดิสคา์อะไรบ้างในร้านนี้ หรือเราจะขอเขาไปเลยก็ได้ว่า ขอลดราคาหน่อยได้ไหม Can you give me discount Can you give me discount ขอลดราคาเลยแล้วกัน อะไรเงี้ยพอถึงขั้นตอนการจ่ายตังค์ใช่ไหม แบบซื้อตกลงซื้ออะไรกันเสร็จแล้ว เขาก็อาจจะถามเราว่า How would you like to pay How would you like to pay จะจ่ายเป็นแบบไหนดีคะ จะเป็น cash หรือว่าจะเป็น credit card ถ้าเป็น cash เนี่ย เราก็อาจจะพูดว่า I would like to pay by cash I would like to pay by cash Here we go here we go อันนี้อะไรเงี้ย เวลาเราพูดว่า อ่ะ นี่ไง อันนี้เหมือนยื่นอะไรให้สักสิ่งกับอีกคนนึง เราจะพูดว่า here you go here you go แล้วถ้าเกิดเราจะพูดว่า สมมุติว่าเราต้องการที่จะจ่ายเป็นเครดิตการ์ด เราก็อาจจะถามเขาว่า do you take credit card do you take credit card ที่นี่รับบัตรเครดิตหรือเปล่าคะ และถ้าเกิดเขาตอบว่า yes we do Visa Mastercard American Express แปลว่าเขาารับ 3 สิ่งนี้ก็คือ Visa Mastercard แล้วก็ American Express เราก็จะเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งสมมุติว่าเราต้องการจะจ่ายเป็น Visa เราก็จะพูดว่า yes I would like to pay by Visa หรือ I would like to pay by Mastercard I would like to pay by American Express ต่อไปนะคะร้านอาหารสมมุติว่าร้านอาหารเนี่ยเป็นอะไรที่ยังไงเราก็ต้องเข้าใช่ไหมพอเราเข้าไปเนี่ย เราต้องการจะขอเมนูเราก็ต้องพูดว่าอะไร Can I have a menu please Can I have a menu please หรือ Can I see the menu please Can I see the menu please ขอดูเมนูหน่อยได้ไหมคะครับถ้าเราอยากจะถามว่าวันนี้มีอะไรพิเศษเหรอคะ วันนี้มีเมนูอะไรพิเศษบ้างคะ What's today special What's today special แล้วถ้าสมมติว่าเราต้องการจะเน้นย้ำเขาว่าเราไม่อยากได้อาหารที่มันเผ็ดเกินไป หวานเกินไป เปรี้ยวเกินไป หรือว่าเค็มเกินไป เราจะพูดว่าไงเราก็สามารถพูดได้ว่า I don't want it spicy ฉันขอแบบไม่เผ็ดเกินไปนะ เอาแบบไม่เผ็ด I don't want it salty ฉันขอไม่เค็มนะ I don't want it sweet ขอไม่หวานนะ I don't want it sour ขอไม่เปรี้ยวนะคะ แล้วถ้าถึงเวลาที่เราต้องสั่งอาหารแล้วล่ะ เราจะพูดว่ายังไง I would like to order I would like to have แล้วก็ชื่อเมนูก็ได้นะ เราจะใช้คำว่า order หรือ have ก็ได้ เพราะว่ามันมีความหมายเหมือนกัน I would like to order ชื่อเมนู I would like to have ชื่อเมนู for example I would like to have pesto pasta please อย่างนี้ก็ได้ค่ะ แล้วถ้าเราทานเสร็จแล้วล่ะเราทานข้าวเสร็จแล้ว เราต้องการจะเช็คบิน เราจะพูดว่า Can I have the bill please Can I have the check please ใช้ได้เหมือนกันเลยทั้งคู่เนาะพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาเอาบินมาให้ เราจ่ายตังค์เราก็อาจจะแบบ Here you go Here you go นี่ค่ะ นี่เงินอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็อาจจะ Thank you have a nice day ขอบคุณเขาที่แบบให้บริการให้เซอร์วิสเราแบบ thank you thanks for your help have a nice day ต่อไปเป็นการถามเกี่ยวกับ location นะคะ ว่าที่ไหนอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยสมมติเราต้องการกำลังจะแบบเดินทางไปที่ทะเล ไปที่ภูเขาหรือว่าไปที่ร้านอาหาร เราจะถามว่า where is the restaurant ร้านอาหารอยู่ที่ไหนแล้วคะ where is the mountain ภูเขาตรงนั้นตรงนี้อาจจะใส่ชื่อภูเขาเข้าไปนิดนึงว่ามันอยู่ตรงไหนหรือว่า where is the beach where is the beach แล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปนิดนึงอาจจะแบบ มันจะมีชื่อของเขาทะเลตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย แล้วถ้าเราอยากรู้อีกว่า เออมันไกลไหมจากตรงนี้ how far is it how far is it สมมุติว่าสถานการณ์เนี่ย เรากำลังจะไปขึ้นรถแล้วแบบเราพลาดรถบัสอันนั้นไปแล้ว เพราะว่าแบบมันไปแล้วมันออกรถไปแล้ว เราอาจจะถามคนแถวนั้นว่า เออรถบัสรอบหน้าเนี่ยมาอีกทีกี่โมง what time is the next bus coming what time is the next bus coming รถบัสรอบหน้าเนี่ยมาอีกทีกี่โมงหรอ ถ้าเราอะอยากจะถามว่าตั๋วขึ้นรถบัสหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย เราจะซื้อตั๋วอะไรก็ตามแต่ใช้ได้หมด เราซื้อได้ที่นี่เลยไหม หรือว่าเราซื้อได้ที่ไหน เราจะถามก่อนก็ได้ว่า where can I buy the ticket where can I buy the ticket แต่ว่าถ้าเราไปที่เคาน์เตอร์แล้วแล้ว เราแบบไม่แน่ใจเราอาจจะซื้อได้ตรงนี้ เราอาจจะถามเขาว่า can I buy the ticket here Can I buy the ticket here เราซื้อได้ตรงนี้เลยไหมคะ ครับเหมือนมีเวลาได้แบบคุยกับหนุ่มหรือคุยกับสาวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็อาจจะถามเขาว่า คุณมาจากประเทศอะไรอะ Where are you from Where are you from หรือเขาอาจจะถามคำถามนี้กับเราก็ได้ว่าเรามาจากประเทศอะไร เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องตอบว่าถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวใช่ปะเราก็ต้องพูดว่า I am from Thailand เรามาจากประเทศไทย ถ้าเราต้องการจะใส่ชื่อเมืองเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็อาจจะพูดว่า I am from Bangkok Thailand I am from Bangkok Thailand หรือว่าถ้าเกิดเราอยู่กับครอบครัวเราก็จะพูดว่าอะไรเป็น subject ก็คือ we ถูกปะ we are from Thailand we are from Thailand หรือถ้าจะต้องการใส่ชื่อซิตี้ก็เหมือนเมื่อกี้เลย we are from Bangkok Thailand we are from Bangkok Thailand คือถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการที่จะใส่เป็นชื่อเมืองอะไรเงี้ยก็คือ Bangkok ใช่ปะเราก็ควรที่จะวิกแนะนำให้ใส่ชื่อประเทศเข้าไปด้วย เพราะว่าถ้าเกิดเราพูดแค่ we are from Bangkok คือบางคนเขาอาจจะไม่รู้ไงว่า Bangkok อ่ะ มันมาจากประเทศอะไรอะไรเงี้ยก็ใส่ชื่อประเทศเข้าไปด้วยแล้วกันเนอะสมมติแบบเราเดินเดินอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีฝรั่งหรือคนอะไรก็ไม่รู้แบบพยายามจะพูดภาษาอังกฤษอะไรกับเราแล้วเราแบบฟังไม่ออกเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็แค่กำลังจะบอกเขาว่าแบบเออแบบไม่ต้องพยายามที่จะอธิบายเพราะว่าเราเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยเองนะแบบพูดได้แค่เบสิกหรือว่าแบบเออให้เขาพูดช้าลงเราก็จะพูดได้ว่าเราเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้แค่นิดหน่อยเองนะ I speak a little English I speak a little English หรือว่า I'm not fluent in English I'm not fluent in English แล้วถ้าสมมติว่าแบบได้มีโอกาสได้ได้แบบเจาะแจ๊กับฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยในระหว่างที่แบบคนอื่นเขากำลังทำอะไรกันอยู่ หรือว่าแบบไปถ่ายรูปกันอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะสมมติมีคนมาถามเราอะนะว่าแบบ do you like it here ชอบที่นี่ไหม คุณชอบที่นี่ไหม ถ้าเราจะบอกว่า เอ้ยเราชอบที่นี่ อากาศมันเย็นดีอะไรอย่างเงี้ยเราจะพูดว่า it is nice weather I like it it is nice weather I like it it is cold here I like it it is cold here I like it หรือจะพูดว่าฉันรักที่นี่มากฉันไม่อยากกลับบ้าน I love it here I love it here I don't want to think about going home I don't want to think about going home I don't want to think about going back I don't want to think about going back จะใช้คำว่า back หรือจะใช้คำว่า home ก็ได้เหมือนกัน เพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่ใช่คนที่นั่น เพราะฉะนั้นก็ ใช้ได้ทั้งสองคำ ต่อไปอันสุดท้ายนะ ถ้าสมมติเราไปโรงแรม แล้วแบบเรายังไม่ได้จองโรงแรมอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะเราก็จะเดินเข้าไปถามที่โรงแรมที่เคาน์เตอร์ว่า do you have a room for แล้วก็จำนวนคนที่เราต้องการที่จะพักอย่างเช่น do you have a room for one person do you have a room for two person do you have a room for three person or do you have a room for four person แล้วถ้าเราแบบเหมือนถึงเวลาที่จะต้องเช็คเอาท์แล้วกลับบ้านเราแล้วอะไรเงี้ยคือปกติเราต้องเช็คเอาท์หลังหลังเที่ยงใช่ไหมก็คือเรียกว่าอะไร noon หรือว่า 12 p.m. ใช่ปะ่ะส่วนใหญ่เราก็ต้องเช็คเอาท์ก่อน เวลาเที่ยง แล้วแบบถ้าสมมติว่าไฟล์เรามันแบบอีกตั้งนานกว่าจะต้องไปถึงแอร์พอร์ตอะไรเงี้ยเราก็สามารถช้อปปิ้งอะไรก่อนได้ แต่ว่าทีเนี้ยเราก็ไม่มีที่ฝากกระเป๋า เราก็ต้องแบบส่วนใหญ่เราก็จะขอไปฝากที่โรงแรมหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะ เราก็จะพูดได้ว่าอะไร Can I leave my bag here หรือ Can I leave my luggage here ใช้คำว่า bag หรือ luggage ก็ได้ Can I leave my luggage here can I leave my luggage here แล้วเราก็อาจจะเสริมก็ได้ว่าเราจะกลับมากี่โมง เราขอฝากไว้ประมาณเวลาระยะเวลาเท่านี้นะ เราจะกลับมาเวลาเท่านี้ I will be back by แล้วก็เวลา อย่างเช่น เราฝากไว้ตอนประมาณอาจจะเที่ยงอะไรเงี้ย แล้วเราจะกลับมาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่ง I will be back by 1 p.m. I will be back by 1 p.m. โอเคนะทุกคนเป็นบทสนทนาที่เพื่อนๆ เนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นกับคน ที่อยู่ต่างประเทศ หรือว่าคนที่ไม่ได้พูดภาษาไทยนั่นเองนะคนที่ภาษาอังกฤษแบบไม่เป๊ะ หรือไม่ปังอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะ เพราะว่ายังไงอะเราสามารถที่จะพกหยิบขึ้นมาจากมือถือจากโน้ตเราอะไรอย่างงี้ก็ได้หรือว่าสมุดโน้ตอะไรเงี้ยเพื่อจะได้ไม่ต้องมีปัญหาการสื่อสารกับคนต่างชาติก็วีก็หวังว่าวิดีโอนี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆและหรือว่าถ้าเพื่อนๆ คนไหนเนี่ย จำเป็นจะต้องไปต่างประเทศเวลาอื่น ไม่ใช่วันสงการเนี่ย ก็สามารถกลับมาดูวิดีโอนี้ได้อีกครั้งนะคะ ที่ยังไงสุขสันต์วันสงการล่วงหน้าเลยแล้วกันนะคะ ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในวันสงการนี้ค่ะ Happy Songkran Day สวัสดีค่ะ